พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อยอดภูมิปัญญาและรักษาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือวทน คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวทช จึงได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลที่นำวทน ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์4.0 ครับ สวทช มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลพยาดีสีล้านนาประจำปี 2562 ให้แก่บุคคลผู้นำว ทนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีคือ คุณทองเพียงสีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปรีชา สิริ วีรบุรุษรักษาป่าที่ได้บริหารจัดการ ชุมชนและทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน และสมดุลทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000